สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับจะไปเล่นกันต่อนะผมเก็บลายเรนเจอร์นะครับ ช่วงนี้ ไม่ค่อยได้เล่นนะลายเรนเจอร์นะเอ้ยจริงได้เล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับ ไม่ได้อัดนะครับได้เล่นนะครับ ช่วงนี้มันเกมเกมใหม่ที่ผมกำลังมันหลายอย่างนะครับเช่นเกมแ b เ t อร์แคทนะครับช่วงนี้ผมเริ่มผ่านได้ไง คือผมก็จะเอยเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เกมโครคาสเซิลนะที่มันมีซิสเต็มใหม่นะก็คือเกมซิสกิลซิสเต็มนั่นเองนะก็มีกิลแล้วเรียบร้อยนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมผมเริ่มเปลี่ยนชุดการเล่นผมแล้วนะครับ ซึ่งซึ่งตัวหลักผมนะก็กลายเป็นตัวชนแทนนะครับ ชนตีแบบตีศัตรูนะครับ แล้วก็มีตัวซับนะก็คือตัวยิงเสือขาวตัวหนึ่งครับที่เหลือก็เป็นตัวซับนะครับ โอเคนะครับ ตัวยิงตัวตีตัวตีตัวชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวทำดาเมจของผมนะครับ เดี๋ยวจะไปบอกนะว่ามีอะไรบ้างโอเคครับไปดูกันนะช่วงนี้ก็สเตจหลักอีเวนต์ ประสบกรงสุกาสองเท่าเหรียญสองเท่าผมไม่ค่อยได้สนอะไรมากเท่าไหร่นะไอ้นี่ก็ไม่เอานะโอเคครับตอนนี้ก็เก็บได้เยอะแล้วนะสำหรับรูบี้ผมนะครับอ่าพอดีเลยมีกิวเรท นะไปไปคิวเลตก่อนนะ ต้องรีบไปคิวเลตก่อนนะครับส่วนตัวเดี๋ยวผมจะวาอธิบายทีหลังนะแป๊บนึงไปคิวเลตก่อนนะครับ ไม่ค่อยได้อะไรนะคิวเลตเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็มาเม้นกันได้นะ สบายๆนะครับ แล้ว เกมนี้ผมยังเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ผมเล่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วไง ตั้งแต่แรกๆเลย นะ ผมไม่หยุดแน่นอนนะ เกมนี้ผมยังใช้ได้นะครับ โอ้โหสองสามที่ ไปตีต้องไปตีหกดาวก่อนนะเจ็ดดาวยังไม่ตายหรอกครับ โอเคเตินเตินโอ้มีคนมีคนเหรอ โอ้พี่ ตีไปแค่ไม่กี่คนเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือให้ผมเลย เข้าตรงนี้อะไรวะ เฮ้ย โอ้โอ้นอโอ้ละนอไปตีอันหกดาวก่อนนะครับ ต้องรีเฟชรีเฟชไปเรื่อยแล้วไปตีนะครับมาอย่างนะครับ รอไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเรา ถ้าเปลี่ยนคนตีนี่ผมเซ็งเลยนะครับ ผมจะไม่ตีเยอะหรอกนะเพราะว่า อ่ะตีนะมาแล้วมาก็เหลือให้คนอื่นตีมั่งนะครับเราจะเอาแค่ตัวธรรมดานะผมไม่อยากจะไม่เอาตัวรถดีเฟนต์ไปนะ ตัวรถดีเฟนต์ผมก็คือตัวมังไอไดโนเสาร์นะไม่เอาไปเด็ดขาดครับแต่เจ้าตัวอื่นไปนะครับ ถ้าตัวรถดีเฟนไปนี่แป๊บเดียวอาจจะตายได้นะครับอู้มันโดนหนักนะครับ มันโดนหนักมากตอนนี้รดไป โอ้ จะตายแล้วโดนเลยวะ อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย ผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะตัวไหนมันตีห้าหมื่นผมอยากรู้จริงตัวไหนของผมมันตีห้าหมื่นวะเนี่ย เอ้ย กรรม กรรมมากนะครับ ลืมมาว่าวันนี้ไว้นะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนิดนึงเออครับโอ้ตีเป็นเจ็ดล้านนะโทษทีนะครับ เอ่อลืมดูลืมดู ขอโทษขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆโอเคนะไม่เป็นไรนะครับเราตีไปเยอะเว้ยไม่น่าเชื่อจะตีขนาดนี้ขนาดไม่เอารถเกาะมันนะเนี่ยเข้ารถเกาะมันเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวตายนะครับตัวนี้เกเคนะเป็นโยนหนึ่งตีพอดีเลยนะครับอ่ะตัวนี้หน้าผม ผมน่าจะได้รถเกาะนะผมอยากรู้ว่าผมจะตีได้เท่าไหร่กันนะมันเป็นตัวระดับสุดยอดเนี่ยต้องต้องเล่นรถเกาะนนะครับ โอ้ทำไมกระตุก เป็นกระตุกสิดรัพี่ โอ้โอ้โอ้โอ้พี่เออครับ กระตุกเว้ยงงงงครับในเกมผมก็กระตุกครับไม่ใช่ไม่กระตุกครับ ตีไม่เข้าเลยนะตัวนี้ ไม่เข้าเลยนะไม่ได้ลดเกาะมันนะตีไม่เข้าเลยนะตายละตีได้ถึงแสนไหมไม่รู้นะครับรู้สึกว่าตีได้น้อยมาก โอ้ตีได้ล้านอยู่นะโอเคนะโอเคนะครับ คครับก็ตีไปสองอันละ เหลืออะไรไหมไม่มีละ โอเคนะครับ ไปดูรางวัลแป๊บนะครับ ได้มาเยอะนะครับที่จริงโซน่านับหลงนะครับ ตีไปจนตายเลย เซ็งมากนะเพื่อนเพื่อนอื่นเพื่อนคนอื่นเลยไม่ได้เลยนะเซ็งมากนะ โอเคนะครับโอเคครับหกดาวสาธุหกดาวสาธุ หกไม่หกเว้ยไม่หกสักอันนะโอเค ครับเรา โอเคนะมาพูดถึงตัวของผมนะครับ มีตัวอะไรบ้างนะครับที่ผมไปปรับเปลี่ยนมานะครับอันนี้ยังเดิมเหมือนเดิมนะครับทึกชนทนไวนะครับ ทึกทนชนไวนะครับ ตัวนี้ก็ผมจะใส่นี้มานะครับก็คืออัตราสกิลครับ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นเน้น อัตราสกิลนะแล้วก็ตีไวนะเพื่อที่ว่ามันจะใช้เวทไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับก็จะอาปนีนะครับ ให้ความเร็วโจมตีเพิ่มนะเพราะว่า รู้สึกว่าผมไม่ต้องการให้มันเป็นเสือขาวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่อยากให้มันตีไวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ติดเสือขาวเองนั่นแหละครับ ผมก็จะอัพนะผมลืมอัพนะโอเคครับ ตัวตัวหนึ่งที่ผมตอนนี้ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับไอ้ขาวดำนะครับ ผมซื่อเหินขาวดำนะครับตัวนี้นะครับ มันเป็นตัวที่สมมติศัตรูนะครับ จะมาประชิดป้อมเรา เนี่ยแหละนะครับ ตัวนี้มันจะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเรานะครับ ในการตีศัตรูให้ตายนะเพราะท่าของมันนะครับคือ มหามหาไกลนะครับ มหามหาไกลนะครับศัตรูแบบโดนทุกตัวแล้วแรงมากนะ90 20วินะ90เปอร์เซ็นต์20วิแล้วก็กลายเป็น18 เท่านั่นครับ ตีนี่ก็เกือบ3แสนนะครับตีธรรมดานะครับโอเคครับตัวนี้จะเล่นจะเน้นสายหลบนะครับ ดูอัตราหลบดีกบ68เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ แค่ของอันเดียวนะเข็มขัดน้ำตาเกียรติยศนะอันนี้มีอะไรบ้างนะครับต้านสกิลด้วยนะเพื่อความถึกนะที่จริงผมต้องการพลังกายโจมตีกายมากกว่านะแล้วก็อันสุดท้ายก็ใช้สกิลนะครับ55%มาโจมตีกายความเร็วด้วยนะครับก็คือศัตรูบางประชิดปุ๊บชั่วชั่วชั่วปัดชั่วปัดชั่วขาวดำขึ้นนะตายหมดนะครับตัวสุดท้ายที่ผมทำเพื่อความถึกนะครับ นิดหนึ่งนะเป็นตัวชนอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะก็คือตัวนี้นะโพไซดอนนะครับ มันดียังไงนะตัวนี้ก็คือมันมีสตา์ทหกวินะครับแล้วก็มีสายบัฟนะครับ เพิ่มความเร็วกับเพิ่มติดคีนะครับสองอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับ ส่วนอื่น ผมก็เป็นป้องกันนะครับแร่ธาตุนะครับแล้วก็หลบนะครับกำลังป้องกันนะครับไม่มีหลบเว้ยนั่นแหละนะครับ เพื่อความถึกอย่างเดียวแหละนะครับมานั่นแหละนะครับ โอเคนะส่วนตัวที่เหลือก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะไดโนเสาร์ผมยังคิดเลยไม่ออกเลยว่าจะใส่อะไรดี ผมอยากใส่ของป้องกันตรงนี้สักอันนะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้ของป้องกันนะต้องไปลองก่อนนะ ว่ามีอะไรเป็นของป้องกันได้นะ ผมอีวาพิไลมีของเต็มเลย แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังก็เลยยังไม่ใส่นะโอเคนะครับ วันนี้ไปทำอะไรต่อครับ ก็แน่นอนนะว่าต้องไป PVP นั่นเองครับช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นอารีนาแล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับพูดตรงๆนะครับโอเคนะครับนี้อะไรโอเค ป้าเรานับลุยกันครับ ยังไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันนี้ก็วันอังคารแล้วนะเอ้ยวันนี้วันจันทร์เว้ยพูดผิดญี่ปุ่นก็ไปตีซะหน่อยนะหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไร ตัวขาวดำนะ ผมเน้นตอนตั้งรับนะครับให้ศัตรูมาชิดชิดป้อมนะครับเราก็ใส่เลยนะมากกว่านะน่าโดนแล้วนะครับ โอ้สตูใช้เกาะพอดีนะโอเคครับ น่าเห็นไหมโดนขาวดำนี่แป๊บเดียวนะครับพวกนี้นะครับ ฟีดแล้วนะฟีดแล้วก็ไม่ต้องสีเรียสมากครับ เราก็อัพไปก่อนนะฟีด ผมเอามั่งนะครับไม่ต้องคิดมากครับเราตัดเลย เดี๋ยวผมฟีดต่อนะครับ โอ้โหโดนมิสไซล์ไปนะครับ นเฮลไฟเยอร์ไปตายหมดเลย บ้าจริง ผมเอามั่งโอ้ สู้มันได้ไม่ได้นะแบบสู้มันไม่ได้เลยมันอยู่ฐานนะครับ สู้ได้ไหม ต้องรอเตือ้าใส่เออได้อยากได้ อยากได้ สบายครับสบายนะโอ้โหเสือขาวโดนสตันนะ ทำไมมันไม่โดนสักทีวะเออยำยอดกับยอดเยี่ยมกับยำดอก yes ครับพอจะชนะได้ ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับ ช่วงนี้บางคนยังเล่นสายตีป้อมนะครับก็ปล่อยเขาเล่นไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็จะเล่นสายนี้แหละนะครับมันเป็นความเพลินของผมนะ ความสนุกนะเล่นสายตีป้อมชนะตลอดแล้วก็ไม่คปนยนาเล่นเท่าไหร่ผมเริ่มเบื่อแล้วนะครับสายตีป้อมนะ เออยิงไปบันไปโอ้โห เออ นั่นแหละดีมากครับโดนตีอีกแล้วนะ ไม่ต้อง ไม่ต้องรีบมากนะ เราตั้งรับได้นะ เออใช้เข้าไปนะ ปล่อยมันใช้ไปเออเต่ามั่งวะ ดเลยใช่ไหม โอ้น้ำเต็ม ตายหมดเลย ตายหมดเลยผม เอามั่งวะมันจะมันคือที่ถึกแพ้เหลามันคือที่ถึกแพ้เหลา ือนะจะถึงขนาดไหนกันนะครับ มันจะถึงขนาดไหนกันเลมงเลมอนก็เถิดนะครับ อ่าฮะ มาเลย มาเลย เออใส่เข้าไป เออใส่เข้าไป yes นะสบายยืดตัวนิดนึงนะเริ่มปวดหลังนะ นั่งเล่นมานาน ตตึ๊ดตตึ๊ดโอเคนะครับลุยต่อนะครับ ที่จีนนะครับทูทังกี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ ใส่เวทไปสิโอ้ ขาวดำตายก่อน โอ้ไซเวทนี่เกียดจริงๆครับ ไอพวกไซเวทเกียดจริงๆนะครับ เราตัดกำลังศัตรูด้วยขาวเสือขาวได้นะครับ ได้นะครับ ตัดกำลังศัตรูด้วยเสือขาวครับ อ่า โดนละ ขาวดำละมาเออใส่กันเข้าไปนะครับ ไม่ซีเรียสนะ เออ เอามั่งครับ โอ้ โดนโดนนี้ โดนนี้เสียเยอะครับ โอเคครับ เออปล่อยมันพัดไปนะครับ เราไม่สีเรียบครับ แถมดูมิสไซล์นะครับชำนาญการนะ เสือขาวเข้าไปสองทีนอนหมดนะครับเอ้ยเรานอนหมด บ้าแล้วแบบนี้ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับโอ้โหแพ้นะรอบนี้ แพ้แน่ๆนะ ไม่นอนไว้ศัตรูไม่นอนผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงพวกศัตรูมันถึงมากเลยนะ ตอนนี้ เออใส่คืนเาไปดิ มันมีเลบอนเฮ้ยตู้บัฟมันไม่ได้นะครับบัฟมันก็ถึงเกินนะครับเราก็พยายามให้ตีตีให้ให้ดีที่สุดแล้วนะครับทำพยายามแล้วนะครับ แต่ชนะจะแพ้ค่อยว่ากันอีกทีผมยังงงเลยว่าผมยังไม่ตายได้ไงวะ น่าจะตายไปแล้วนะ เออ ตังรับเริ่มเอาละเอาคืนละเอาเอาคืนได้ตั้งนั้นนะเอาคืนได้ตั้งนั้นนะครับ โอ้โห ตายหมดเลยครับ ตัวชนไม่มีเลยนะตะปูมันตีแรงมากครับ ไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะตอนนี้มั่วหมด ชนะนะครับนึกว่าแพ้แล้วนะ โอเคนะครับ yes ครับ มาแล้วนะทองนะครับโอเคเออคิวเลตสองกันตายหมดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับพวกเทพมันฆ่าไวนะครับ เราต้องรีบถ้าเห็นเราต้องรีบอะไรนะครับ ให้เทพมันฆ่าไปนะครับโอเคนะครับก็สักด่าหนึ่งแล้วกันนะอีสักรอบหนึ่งแล้วกันนะไม่ว่ากันนะวันนี้นะโอเคเหนื่อยมันก็น่าเล่น PVP นะบล็อกปิ้งนะ มา แต่ว่ากว่าจะได้ขนนกสีลุงอันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งนะ เยอะนกนานมาก วันหนึ่งผมเล่นครั้งเดียวอะเล่นแค่หมดนะพอนะโดนแล้วนะครับว่ามันถึงแต่ว่าไม่ตายเลยพวกนี้มันถึงเวทมากนะเออ นะอยู่แล้วนะครับ ต้องรีบใส่นะครับ ตอนนี้แหละนะครับ เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็โอเคแล้วนะพอดีนะ ไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้ผมก็ยังพับหาของพับนะครับ ไอ้พวกนี้อยู่นะครับ ผมเดี๋ยวผมจะอัพตอนนี้แหละนะ ตากูปีกนางพงนางฟ้านะผมมีของเยอะอยู่นะพี่จิของไปอัพนะ ผมกดไว้แล้วนะครับ มีเยอะนะครับ มีเยอะอาแบบไวๆนะก็ต้องใช้พวกสามสองสามดาวนะอาแบบไวๆนะ ไอ้สี่ดาวผมก็ไปรับนะครับ สี่ดาวเอาไปอัพเลยนะเพราะว่าไม่ประโยชน์นะครับเก็บแต่ห้าดาวไว้นะเพราะพอเปลี่ยนล่างใช่ปะเปลี่ยนเป็นขั้นต่อไปแล้ว มันก็เปลี่ยนเป็นของอื่นไปแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่สีเดียดมากสีลงสีดาวก็ไปอัพเลยนะปกติผมจับใช้ของหนึ่งดาวอัพไปก่อนนะช่วงนี้ก็มันอัดไงเออ มันต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะเสือขาวต่อไปเสือขาวผม ตีไวตีแรงนะครับกว่าเดิมนะครับกว่าเดิมอีกนะครับ ตัวธนูเอ่อตัวธนูมูลผมเอาออกไปเรียบเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่าผมคิดว่าไม่ได้ใช้เลยอะ่ะเออมันยิงไกลก็จริงนะ แต่ว่ามันยิงเบาอ่ะแล้วมันยิงโดนทีละตัวนะมันไม่ยิงโดนข้างหลังนะผมไม่คิดว่าว่าผมจะเอาตัวมังกรขาวกลับมาหรือเปล่านะมังกรขาวแบบเลออชนะเอากลับมาหรือเปล่าเพราะมันตีข้างหลังไง ออไม่ต้องบัฟมากหรอกนะบางทีเอาบัฟเกาะเดียวพอนะสามดาวแล้วนะครับแป๊บเดียวนะบวกสามนะ ไม่สามดาว พูดผิดนะครับอย่าไปดูนะครับ ว่าหลังจากนี้นะเสื้อขาวจะเท่ขนาดไหนครับ คนะครับอันสุดท้ายผมใช้ 5 ดาว 2 อันนะในการเปิดไปเลยนะเพราะว่าแผ่น5ดาวผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะ มันใช้ไม่หมดหรอกนะ อ่าพอดีนะเจ็ดโอเคนะครับตอนนี้ตีเข้าไปครับ ความเร็ว 63%ตีเพิ่มอีกประมาณแสน สุดยอดนะเสือขาวผม ไปดูกันนะเสือขาว โอ้โห ฮ้ยทำไมมันตีแรงขึ้นขนาดนี้นะครับ รู้แล้วเพราะมันมีความเร็วนะครับ เพราะมันมีความเร็วเพิ่มขึ้น 60%นะ ต่อวิยิง6แสนบ้าไปแล้วยิงจุ๊บเมื่อกี้เท่าไหร่ เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 3 ประมาณ2แสนกว่านะครับ เพราะมันมีความเร็วเพิ่มนะครับความเร็วเพิ่ม 60%นี้เอ่ความโจมตีจะเพิ่มอีกประมาณ 2 เท่านะครับ ไม่ถึงสองเท่าหรอกมาหนึ่งจุดห้าเท่านะครับโอ้มันก็เลยมันก็เลยแรงนะครับ แรงมหาศาลด้วยนะครับโอ้ เดี๋ยวต้องเอานี้ออกนะครับอันนี้ผมไม่ต้องการนะครับ เฮ้ยแต่ว่าอาจจะต้องการก็ได้นะ เพราะพลังวันนี้ตั้งสามสามล้านเก้านะครับ โอ้ตรงนี้ก็มีความเร็วด้วยนะครับมีหน้านะครับ ยิงแรงมากนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปคิดอีกทีนะว่าตอนนี้เอาของอื่นมาแทนได้หรือเปล่านะโอ้เสื้อขาวผมหกแสนแล้วนะตอนนี้นะ ตัวนี้ยังมาหาถึกเหมือนเดิมนะตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนของเลยนะ จะดูว่าจะเปลี่ยนอะไรดีนะ โอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะก็เจอใหม่ในดวงหน้านะผมกิติศักดิ์นะ ผมก็จะไปหาอัพของต่อแล้วเองนะ อัพเลยก็ได้วะตังก็ยังมีนะช่วงนี้ตังไว้อัพของเดียวนะตอนนี้นะ ไปดู นะครับกำไรไข่มุกความเร็วโจมตีคิดิคอลเอาดีไหมเก็บไว้ก่อนนะครับ มีความเร็วกับโจมตีเนี่ยมันมาด้วยกันนะครับโอเคอันนี้ ไปดูของเกาะสิมีอะไรน่าสนใจบ้างนะหลบหลีกนะครับแล้วก็ป้องกันเวทไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ ดาบละ่ะมีอะไรน่าสนใจไหมเอ่อ ดาบพลังโจมตีกายพลังโจมตีกายนี่น่าสนนะ คือสายตีอย่างเดียวอันเนี้ยเออเดี๋ยวเรา อัพแซ่ดีกว่านะอัพแซ่ไปนเป็นหกดาวนะเราอัพแซ่มันเป็นหกดาวห้าดาวห้าดาวห้าดาวใส่ไปเลยนะครับ เราไม่ซีนะครับ ห้าดาวผมหาได้ครับ จากไอ้พวกเอ่อคิวเลตนั่นแหละนะครับหนึ่งสองสามสี่พอดีนะครับจะดูอาวุธต่อไปนะว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะอาวุธใหม่นะครับเลื่อยนะครับเลื่อยเพิ่มไหลชี้โจมตีชี้นะครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแก็เอ้าเหอะนะครับ อุตสาห์อัพมาแล้วนะก็เก็บเก็บไว้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมครับสำหรับเสื้อขาวผมผมก็ต้องชมอีกทีนะ ว่ามันเทพมากนะตอนนี้ยิงมหามหามหาแรงนะผมว่าถ้าผมไปกิวเลทีเดียวยิงเท่แตกนะยิงหกแสนนะจริงเกือบเจ็ดแสนเข้าไปนะครับไปลองกับตัวอะไรได้มั่งวะอยากรู้ว่าไปลองกับตัวอะไรได้มั่งไปลอง ไม่ลองแล้วข่าวหน้านะไม่ข่าวหน้า โอเคครับ เจอกันใหม่นะครับวิดอหน้านะครับผมกิติจันมาเดิมครับนะครับ see you again ครับ in the next video นะอย่าลืมติดตามสดการไลฟ์แชร์มาเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ